เทอร์โบแล้วก็ออโต้สิบข้างเนาะค่ะไส้ออโต้ในการเปิดเลนง่ายเนาะ เออ 360 บาทเฮ้ย มาว่าโคตรเอา บางคนสงสัยว่า สูตรลากไม้มันเล่นยังไง อ่า สูตรลากไม้ที่หนูนะเล่นก็คือ หนูนะสิ เริ่มต้นด้วยเอ่อหกสิบบาทเนาะค่ะหาสมุดฮอดพันหาสองพันสามพันยังไปแบบเสีย หนูนะสิบ่ปรับไม่ขึ้นเนาะ สิบ่ปรับไม่เป็นร้อยห้าสิบแต่ว่าสิเลนลากไปเรื่อยๆ หรือว่า ลดตามไปก็นี่ หนูน้าก็สิบ่ปรับลงคือกันก็สิพยายามดันขึ้นให้มันขึ้นมาเนาะแต่ว่าการที่สิเลนสูตรลากไม่นี่ต้องเลือกเวลาเล่นดีๆ เท่านั้นเนาะค่ะ มันไม่มีโอกาสในเขาแก้ตัวแล้วส่วนเวลาที่หนูนะใส่เลนหนูนะเลนตอนหกโมงเนาะค่ะหกโมงเศร้าเพื่อค้นแบบสงสัยตอนนี้ก็หกโมงเศร้าเนาะ เฮ้ย ตื่นเศร้าขึ้นมากะไสเอาเลย โอเคเออสามร้อยบาทอังุนค่ะ สวย โอเคบวกมา320 บาทเนาะค่ะ สำหรับผู้ใดที่สงสัยว่า มันมีจักสูตรกันแน่วะเนี่ยกะ กดเข้ามาในกลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะอยูนะปังมูดลิงไว้ให้ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวกะมาพูดคุยสอบถามอย่างกันได้ก็ทักคำว่าถามนูนะได้เนาะค่ะว่าเล่นสูตรใดเล่นเวลาใดดีเนาะค่ะกะทักเข้ามาได้เลยเนาะโอเคค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะเล่นแบบใจเย็นๆอะ่ะ มันไม่ต้องปรับไม่ไม่ต้องเอียงเลยสูตรนี่ขอแค่เลือกเวลาดีๆเนาะค่ะ สำหรับผู้ใดที่บ่ได้กดเข้ากลุ่มเทเลแกรมขอฝากไว้อีกรอบนึงเนาะกับกลุ่มเทเลแกรมเซียนพร้อม VIP เนาะค่ะ กดเข้ามาในกลุ่มมาร่วมสนุกกับกิจกรรมม้วนๆเนาะค่ะ ในกลุ่มมีมูหลายเนาะสำหรับผู้ใดที่เหงาบ่มีมูคุยในช่วงแบบโควิดนี่อย่างกับซีกอะกดเข้ามาได้เลยเนาะค่ะ สวยแถวนึงเออร้อยยี่สิบบาทโอเคสองร้อยสี่สิบบาทค่ะ เออหาร้อยบาท โอ้โหซีช่องมาอีกร้อยยี่สิบบิ๊กวินแตกแล้วค่ะหกร้อยยี่สิบบาท สูตรลากไม้อันนี้กับว่าค่อยต่างกับที่ว่าเขาใส่พันหนึ่งแล้วก็ลากไม้ร้อยหาสิบไปบันไดเนาะแต่ว่าลองมาลากไม้ตำตำเมืองกันแล้วกันล้างเทียแบบเอามาร้อยหนึ่งยังเสียไปลากไม่เอ่อสิบห้าบาทก็ได้เนาะค่ะ แต่ว่าน่าจะได้ว่าหลาย โอ้โหสามร้อยหกสิบ ถ้าลองสิบาท เนาะคะ่ะ ลองสังเกตเบ้้งเนาะว่าเวลาเขาเปลี่ยนไปอ่ะล้างเทียหักสีดีก็ดีไปเลยหักสีเสียกับพืชเสียหลายไปเลยเนาะคะ่ะ เวลาเขาเอ่อสมมติว่าเนี่ยหนูนะปรับจากหกสิบไปร้อยห้าสิบนี่ยบางเทียมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการปรับใหม่เอียงัตีน้ำเนาะ หลายหลายปัจจัยเนาะคะ่ะ ค่อยๆ ศึกษาไป โอ้โหบนนั้นพวกเขา เออหกสิบบาท อีกยี่สิบบาทค่ะ เฮ้ยแจกันมา โหโลว่าตกร้ายงาม้วเนี่ยฮะสมมติโลตก ล็อกสองนี่ได้แถวนึงแล้วค่ะก็ได้ โอเค ค่อยๆเล่นไป เออ แถวหนึ่งสามร้อยี่สิบบาทเฮ้ยแถวนึงเข่าดีว่ะ แถวหนึ่งเข่ารัวๆเลยว่ะ สวย อีกหกสิบโอเค โอ้โห สำหรับผู้ใดที่ว่าให้กดติดตามช่องนะคะหนูนากะขอฝากไว้น้ำแน่นอกกับช่องรักปันสล็อตนะคะหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นะคะเออ ฝากกดติดตามนะโอ้โห มาแล้ว คอมโบซีโอเคค่ะ บวกมา 160 บาทกับคอมโบซีเนาะค่ะฟีสปินซีข้างอืม ไปโอเค20บาทอางุนค่ะ สวย 40 บาท220บาท ค่ะ เออ อีก 80 300 โอเค20 บาท ค่ะ โอ้โหว่าเป็นยัง บวกมา320 บาท ค่ะขึ้นขึ้นลงลงเนาะ ค่อยๆ เอ่อ ค่อย ๆ เก็บ ค่อยๆไต่ขึ้นไปก็แล้วกัน อีก 20 บาท แต่ละแต่ว่าล้างเทียนนี่ก็อยากแบบมือ บอลแบบ กดไซไม่ลอยหาติดนะ แต่ว่าค่อนข้างดีสิ อันตราย ถ้าสมมติเหรียญลากมาโดนๆเราเปลี่ยนปุ๊บ อาจจะตกเลยก็ได้เนาะ เออ แถวนึงมาสวยงามมาอีก 300 บาท โอเคค่ะผวไมาอีกหาร้อยบาทเนาะค่ะ จะได้ว่าเขาคอมโบซีก็ว่าค่อนข้างกระตุกแน่เนาะค่ะ เออ 20 บาท ยี่สิบบาท โอ้โห ได้ทีละยี่สิบยี่สิบโอ้ยร้อยหกสิบแถวนึ่งแตกดีเนาะค่ะสี่ร้อยแปดสิบค่ะ โอเค เนี่ย เห็นเนาะค่อยๆ เก็บขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็ตกลงมาคืน สวยงาม 60 บาท อังุน เออ โอเคค่ะแจกกันซีช่องคอมโบสามอีกแค่นึง โอ้โหบอลลงให้ลายบ่ได้เลยรอบนี้เออ โอ้โหวิโอ้โหโคตรงามมงกุฎงามเลยเนี่ยโอเค แต่บาบางเทียเขากะควบคุมอย่างบ่ได้เนาะค่ะว่ามันติดตกไลฟ์ได้อย่างแบบใดเนาะ วย 60 บาทบางคนว่าแบบ มันมีแบบยูด VIP มันบ่มีแล้วค่ะยูด VIP หาว่าเถอะเออ440บาทคนบอกว่า อ่าเป็นยูด VIP ก็เลยแตกดี ไปฟังมาจะใส่อยากหูอิหลิว่ามันมียูยูด VIP นี่ก็คือกะเสียหลายคือกันเนาะค่ะ แต่ว่าเขาก็ค่อย ไล่ไปแต่ละเวลา ไล่ไปไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆจนหาเวลาที่แตกดีหรอเขาค่อยมาเก็บเอายอดหลังแบบซี่เนาะค่ะจักเสียอธิบายยังไงเนาะไปว่าไปใส่ยักเทียสองสองพันแปดโอเคยี่สิบบาทโลค่ะอีกหกสิบโหยดาบขวานแม่งมอลงไงหกสิบบาทค่ะ อีกร้อยยี่สิบโอเคสามพันละสามพันแล้วก็ตกลงมาคืนอ่ะเอาอ่าดักฝานแจกันน้ำแตกแต่เขาโบสองอีหลีวะเออเจ็ดร้อยยี่สิบบาทบาทจะเคียรเนี่ยโอเคดาบฝานอีกร้อยยี่สิบโอ้โห อีกเทียเดียว บิ๊กวินแตกเลยค่ะแปดร้อยสี่สิบบาท ามพันหกไปเออโอ้โหเมื่อกี้ไว้ยางงามไว้ยางงามแต่บ่แตกครบหาช่องเนาะค่ะเฮ้ยเสียดายอยู่นะ โอเค เออยี่สิบบาทแจกกันค่ะ โอ้โห แถวหนึ่งมา โอ้โห โล่แม่งตกซอดกันสามช่องสองแถวก็วแถวที่สามมามาป่ะ ออโอเคค่ะสี่สิบบาท ค่อนข้างสิ เบอร์เบอร์แน่นะคะวันนี้ตื่นเศร้าโหดอางุนแจกัน โอ้โหโลมาสวยงามมา อีก80บาท โอ้โห คอมโบสามแม่งเข่าโคตรดีแต่พอเข่าคอมโบซีเลย เออ20บาท ขอแถวนึงได้มาโอ้โหว่าไปใส่ยาเพียวอะสวย เออสี่ร้อยสี่สิบบาทจะเพียแน่เออมาอีกสี่สิบบาท โล อีกเทียนึง โอ้โหเบื้องเอาบ่เข่าอีกแล้ว สามพันเก้า เออร้อยยี่สิบบาทป่ะ